สำหรับประโยค你酒店的名字是什么？แปลว่า โรงแรมที่คุณพักชื่ออะไร คำว่า你แปลว่าคุณ คำว่า酒店แปลว่าโรงแรม คำว่า的แปลว่าของ เป็นคำที่ใช้บอกความเป็นเจ้าของ คำว่า名字แปลว่านามหรือชื่อคำว่า是แปลว่า คือ คำว่า 什么แปลว่า อะไรสำหรับประโยค酒店的名字是巴东度假酒店แปลว่าโรงแรมชื่อป่าตองรีสอร์ทคำว่า酒店แปลว่าโรงแรมคำว่าจิตแปลว่าของคำว่า名字แปลว่าโรงแรมคำว่า是แปลว่าคือคำว่าป东าตอง度假酒店แปลว่า ป่าตองรีสอร์ท